แนะนำวิธีการต่าง ๆ ในการแคปเจอร์สกรีนหน้าจอของ iPad นะครับ หลาย ๆ คนอาจจะไม่รู้ว่าสามารถทำแบบนี้ได้ด้วย ในรอบนี้นะครับผมนำ 4 เทคนิคในการทำ Screen Capture บน iPad มาให้ได้ทราบกัน หลายๆ คนอาจจะทราบวิธีกันไปแล้วว่าการ Screen Capture นั้นทำอย่างไรนะครับ บางคนอาจจะรู้ 1-2 วิธี แต่ว่าผมมีอีก 2 วิธีมานำเสนอ ถ้าพร้อมแล้วเรามาชมวิธีที่ 1 กันเลยนะครับสำหรับ iPad รุ่นที่ใช้ปุ่ม Home นะครับการ Screen Capture ทำได้ก็คือ ให้กดปุ่ม Home ค้างเอาไว้แล้วก็กด Power 1ครั้งนะครับ เราก็จะเห็นการ Capture หน้าจอลงมาในลักษณะนี้นะครับ สำหรับ iPad Pro รุ่นที่ใช้ Face ID วิธีการแคปเจอร์หน้าจอให้กด power เพิ่มเสียงนะครับ ระบบก็จะทำการแคปเจอร์หน้าจอออกมาให้ในลักษณะนี้นะครับ เราก็จะเห็นหน้าต่างที่ถูกแคปเจอร์มา ต่อไปวิธีที่2นะครับ การจะแคปเจอร์หน้าจอให้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นบน iPad ทำอย่างไร ถ้าสมมุติว่าเรามี Apple Pencil นะครับ สามารถใช้กับ iPad ทุกรุ่นนะครับ ขอแค่ให้ใช้งาน iPad ร่วมกับ Apple Pencil ให้ลากจากมุมซ้ายทะแยงขึ้นไป 45 องศาครับ ในลักษณะนี้เห็นไหมฮะลากขึ้นไปแบบเมื่อกี้ ระบบก็จะทำการแคปเจอร์หน้าจอออกมา แล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าให้เราทำเครื่องหมายมาร์กอัพต่างๆ ได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือวิธีการแคปเจอร์ด้วย Apple Pencil นะครับทำให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้ Apple Pencil ตวัดจากมุมล่างซ้ายนะครับขึ้นไป 45 องศาค้างไว้แบบนี้นะครับ ระบบจะทำการแคปเจอร์มา ต่อไปครับวิธีที่ 3 เราจะใช้เมนู Assistive Touch เพื่อที่จะทำการแคปเจอร์หน้าจอนะครับอย่างแรกคือให้เข้าไปเปิดเมนู Assistive Touch ออกมาก่อน ให้ไปที่การตั้งค่า การช่วยการเข้าถึง สัมผัส Assistive Touch ให้เปิดขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นเมนูที่2ครับให้เข้าไปที่กำหนดเมนูระดับบนสุดเอง ปัจจุบันจะมีอยู่ 6 ไอคอน ใช่ไหมครับ เราจะทำการเพิ่มไอคอนขึ้นมาอีกนะครับ ให้เลือกไปที่เครื่องหมายบวกครับ จากนั้นจะมีเครื่องหมายบวกลักษณะนี้โผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับ ให้แตะเครื่องหมายบวก และให้เราเลือกไปที่ถ่ายภาพหน้าจอ จากนั้นครับเราจะเห็นไอคอนถ่ายภาพหน้าจอขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ จากนั้นออกมาที่หน้าโฮม จากนั้นเราจะเห็นปุ่ม Active Touch นะครับหรือหลายๆ คนอาจจะเรียกว่าปุ่ม Home จำลองนะครับถ้าเราจะทำการแคปเจอร์หน้าจอผ่านปุ่ม Active Touch นะครับให้จิ้มปุ่ม Active Touch ทีนึงจากนั้นเลือกไปที่ถ่ายภาพหน้าจอ iPad ก็จะทำการถ่ายภาพหน้าจอขึ้นมานะครับที่เหลือเราก็สามารถทำมาร์กอัพทำเครื่องหมายต่าง ๆ ได้ เช่นเดียวกับที่เราแคปเจอร์ด้วยวิธีการอื่นนะครับต่อมาวิธีการที่ 4 จะใช้ได้กับ iPad ที่เชื่อมต่อกับ คีย์บอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็น Magic Keyboard Smart Keyboard Folio หรือว่าเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดบลูทูธนะครับสามารถใช้ได้หมดเลย วิธีการก็คือหลังจากที่เราเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่ม Command Shift แล้วก็เลข3นะครับตัว iPad จะทำการ Screen Capture มาให้นะครับซึ่งหลักการนี้จะคล้ายคลึงกับการทำ Screen Capture บนเครื่อง Mac นั่นเองนะครับ ส่วนวิธีการที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนะครับก็คือการใช้ Apple Pencil ลากจากมุมล่างซ้ายขึ้นมาค้างเอาไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าหลังจากลากขึ้นมาเสร็จปุ๊บ เราสามารถที่จะทำการมาร์กอัพเครื่องหมายต่างๆ ได้เลย มันค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับส่วนวิธีการรองลงมาก็คือการใช้ปุ่มคีย์บอร์ดนะครับ Command Shift แล้วก็เลข 3 เพราะว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับการที่ผมใช้งานบน Mac เป็นเทคนิคการสกินแคปเจอร์บน iPad ที่ผมรวบรวมเอามาไว้ให้ครับชื่นชอบรูปแบบไหนก็นำไปใช้กันได้เลยนะครับและเช่นเคยครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามพี่ช่อง i m o d Official ของพวกเราเอาไว้นะครับและเดี๋ยวจะมีอัปเดตต่างๆ มาแจ้งให้ทราบอย่างแน่นอน ยิ่งช่วงนี้ใกล้ช่วงที่อุปกรณ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น iPad Apple Watch แล้วก็ iPhone 12กำลังจะออกมาแล้วด้วยยังไงก็อย่าลืมติดตามข่าวที่ช่องของเราไว้นะครับสวัสดีครับ